วันนี้อยู่หน้าเกมของลักกี้เนโกะนะเพื่อนนะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผม วันนี้ทุนที่ห้าพันนะจ๊ะนะจ๊ะวัยรุ่นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะกูเป็นอะไรกูจะรู้อ่ะเออมาครับซื้อไปที่สามพันนะเพื่อนเจเริ่มมาก่อนเลยเปิดมาสวยๆอีหมวยจ๋าเริ่มกันต่อน้องแมว คูณมาแล้วคูณ8ว่าไงเก็บหมุน ขอหน่อยครับคูณ10เข้าไปดิเพื่อนรักขอหน่อยเพื่อน เอาอีกอาเชื่อ เอ้ยลายไม่มีเลยอะฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้ลูกกระโปงเด๋เอาหน่อยเพื่อนรากีสมรากี เออสาหร่ายไปเต็มข้อไปดิคุณยี่สิบสี่ผ่าไปสองพันเคหนึ่งเฮ้ยเท่าไหร่สองพันเนี่ยวะสองพันสิบหกสุดท้ายและท้ายที่สุด โอเคโดนครับ ไม้แรกมาเปิดมาอย่างหยาบเลย โดนแล้วว่าอะไรวะเพื่อน ปวดใจความรักไม่คืนกลับมาเคเรอไปดอกนี้ไปเอไหลมา สวยงามเพื่อนมีอะไรต่อโอ้ย จามอน โอเคครับ ต้องเช็คลายนอกบ้างนะโอ้ยสเกตเตอร์ตัวเดียวเพื่อนไอซ์อุ้ยสมาไอซ์สเกตเตอร์ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผางแต่มันวายดอกนี้ดิ ลงเลย ลงมาได้ไหม ขอละขอ อย่ายอมเรียบร้อยไปดีมาแล้วลูกจ๋าไปต่อเนื่องเพื่อนสวย โอ้โอระโอเคครับสาหร่ายเหล่านี้ไปขอเจสองสิบมาสวยงามพระราแปดเพื่อน ขอเจสองตัวคูณ เหมือนนะเหมือนนะเหมือนจะสุดอ่ะสิบอะไรวะถามจริง โอราธรรมจ่าธรรมจ่าเดจูโอเคแมวมาเพื่อน มามีอะไรต่อ โอเคครับ ผมผางไปดิแจมอนแจมอนไม่โหดอ่ะเพื่อนเบ็ดห้าสิบนุ้ยบ้าหรือเปล่าคุณยี่สุดท้ายครับ แม่ปลาดีโอ้โหไม่สุดว่ะ เพิ่มเบ็ดร้อยเลยครับ ดันส่งไปเลยเพื่อนเกาหัวย่กี้ก่อน สวยงามสิบมาไหลมา A2 จามอน วัดเลยเพื่อนเบ็ดร้อยเลย ซื้อไปโดนแน่ครับ ไป อย่าว่าวลูกชาย ขอขอละ วัดเลยลูกพ่อคิวมาสวยงาม พระรามแปดเพื่อดไหลไป ขอพันหนึ่งเจเรอร์มาขอพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้โหโดนแน่ครับกลับมาเข้าทุน 200k อุ้ยเข้ายากมากเลยอะฟีสปินเนี่ยสเก็ตเตอร์อยู่ไหนวะเพื่อน ยากจริง สาหร่ายเคเรอ่์สวยงามเพื่อนจากบุญวายมีสาหร่าย โอเค ดอกนี้3.5พอดีอุ้ย ลงเลยเพื่อนรักไอซ์ตัวเดียว ลงกูขอ กูขอเพื่อน วายเต็มหน้า ล่อเต็มแข้งดอกหนีวายผางไม่ดี อุ้ย เฮ้ย เฮ้ย บ้าอุ้ยโอดจัดผางไม่สองสองศูนย์แต่อะไรว่ามองไม่ทันเพื่อนอุ้ยอุ้ยลงอุ้ยลงด้วย ฟรีเกมด้วยอ่ะเคเอาดี วิลายนอก โหดมากอุ้ยมือหนึ่งวู้อุ้ยได้เข้าปีด้วยครับผม มาดี กลับมาแล้วคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กเอหนึ่งดีได้ลายนอกแล้วลายในไม่ต้องลุ้นเยอะนะทุกคนถ้าไม่ได้ลายนอกนี่ หยาบเลยมองตรง เอหนึ่งมา ไหลไปเพื่อนรัก เออ ออีกหน่อยได้ไหมอ่ะ โอ้ยสาลายขอนิสนิหนึงวารานิดได้บอสี่หมุนว่าไงเพื่อน เอาหน่อยลูกชาย พ่อขอละหนูอย่าดื้อกับพ่อสิสวยงามเลยก่อนดอกนี้เพื่อน ผ่านคูณี่บหกหนึ่งหมื่นแล้วไงต่ออะไรไปดีพัดต่อเนื่องครับผมขอแมวสามแมว อุ้ยมาด้วยเรื่องของเรื่องอุ้ยสามพันอุ้ยเอาดีกลับมาแล้ว กลับมาคัมแบ็กคัมแบ็กเพื่อนคัมแบ็กเอาดีเคสอง สาหร่ายเจเรื่องสวยงามขอสาหร่ายสองสุดท้ายครับ กลับมาแล้วเพื่อนคัมแบ็กโอเคครับผม วันนี้ก็สุดจัดว่ะ โอเคครับ วันนี้กำไรประมาณ 20,000ฝ่าฝ่านะเพื่อนนะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กุ้งกิ้ง กุ้งกิ้งไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ บ๊ายบาย